มาอย่างทอนาโดดึงใจไปในปริบตาลักเข้าไปให้เธอหมุนใจเล่น รักก็ยังไม่เป็นจึงหลงมาค้นหาทางออกจนมึนชา จนปัญญาจะทานว่า